ในขณะที่เทคโนโลยีต่าง ๆ เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว แต่การพัฒนาด้านการเรียนรู้กับเปลี่ยนแปลงไปอย่างช้าๆ สาเหตุหนึ่ง เกิดจากการเรียนรู้ของคนที่ไม่สามารถทำได้ด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์เพียงอย่างเดียวนะคะ ดังนั้นเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงนำไปสู่ การใช้รูปแบบและทฤษฎีการเรียนรู้ใหม่ๆ หรือที่เรียกว่าทฤษฎีการเรียนรู้ที่สำคัญแห่งอนาคตนั่นเองค่ะ ซึ่งจะมีอะไรบ้างนะคะ เดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยค่ะ ดยรูปแบบและทฤษฎีการเรียนรู้ที่สำคัญในอนาคต ที่เราจะพูดถึงในโบดูนี้นะคะ ประกอบไปด้วย การเรียนรู้แบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน และสุดท้ายทฤษฎี connectivist ค่ะ เราไปดูแบบแรกกันก่อนเลยนะคะ คือการเรียนรู้แบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลางค่ะ โดยทฤษฎีนี้เกิดจากแนวคิดที่ว่า การเรียนรู้ไม่จำกัดอยู่เฉพาะการเรียนจากผู้สอนเท่านั้นนะคะ แต่เกิดจากการที่ผู้เรียน ร่วมมือกันกับผู้สอนเพื่อนๆและชุมชน ภายใต้เป้าหมายการเรียนรู้ร่วมกันค่ะ แต่ไม่ได้บอกว่าการเรียนรู้แบบดั้งเดิมเป็นสิ่งที่ล้าสมัยไปนะคะ หากแต่ผู้สอนเนี่ยควรจะรู้จักผสมผสานการสอนทั้งสองวิธีให้มากขึ้น หลีกเลี่ยงการสอนที่เน้นแบบใดแบบหนึ่ง รวมถึงให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ในอนาคต ที่จะอยู่ในรูปแบบที่มีผู้เรียนเป็นศูนย์กลางมากขึ้นค่ะ ตัวอย่างเช่น การสอนแบบดั้งเดิม จะมีสิ่งแวดล้อมที่ครูเป็นศูนย์กลาง แต่ถ้าเป็นการเรียนรู้แบบร่วมมือที่มีผู้เรียนเป็นศูนย์กลางนั้น สิ่งแวดล้อมการเรียนรู้จะมีผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเป็นต้นค่ะ ทฤษฎีการเรียนรู้ในอนาคตแบบต่อมาก็คือ การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน หรือ brain based learning ค่ะ ทฤษฎีนี้เป็นทฤษฎีที่เกิดจากแนวคิดที่ว่า การขยายตัวของสมอง ไม่ได้เกิดจากการเพิ่มจำนวนเซลล์ แต่มาจากใยประสาทนะคะ โดยสมองของเราจะมีความยืดหยุ่น หากเราใช้สมองในการแก้ปัญหา สมองก็จะมีการสร้างใยประสาทเพิ่มขึ้น แต่ถ้าเราไม่ค่อยได้ใช้สมองมากนักใยประสาทก็จะถูกทำลายลงค่ะ การประยุกต์ทฤษฎีนี้จึงต้องเข้าใจความสัมพันธ์ของสมองกับการเรียนรู้ก่อน สมองมีความเชื่อมโยงกับอารมณ์ค่ะ ในขณะที่อารมณ์ก็จะส่งผลต่อการเรียนรู้ของคนเรา โดยอารมณ์จะเป็นตัวช่วยให้เราเรียกความทรงจำเดิมๆที่เก็บไว้ออกมาใช้ ภาวะของสมองที่เหมาะสมที่สุดต่อการเรียนรู้ที่ดี ก็คือ ภาวะของสมองที่มีความตื่นตัวแบบผ่อนคลายนะคะ ดังนั้นผู้สอนจึงมีหน้าที่ในการสร้างสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ แก่ผู้เรียนในลักษณะที่เพลิดเพลินท้าทาย และชวนให้หาคำตอบ เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการตื่นตัวแบบผ่อนคลาย มากกว่าความรู้สึกเครียด กังวล และกดดัน นอกจากนี้ สมองของคนเราแบ่งออกเป็นสองซีกค่ะ คือสมองซีกซ้าย จะสั่งการเกี่ยวกับตรรกกะตัวเลข การวิเคราะห์ ส่วนสมองซีขวาจะสั่งการเกี่ยวกับศิลปะดนตรี จินตนาการ ดังนั้นผู้สอนควรมีการจัดหากิจกรรมที่บูรณาการกิจกรรมหลาย ๆ รูปแบบเข้าด้วยกัน และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่เลือกที่นะคะ ที่จะทำกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง ตามความสามารถ ความถนัดและความสนใจ นอกจากนี้ ครูผู้สอนควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีโอกาสเรียนรู้ตามอัตราความก้าวหน้าการเรียนรู้ของผู้เรียนเองค่ะ มาถึงทฤษฎีสุดท้ายกันแล้วนะคะ นั่นก็คือทฤษฎี c o n n e c t i v e s t ค่ะ การเรียนรู้ภายใต้ทฤษฎี c o n n e c t i v e s t เกิดจากความเชื่อที่ว่า ทฤษฎีที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ไม่สามารถตอบสนองต่อผู้เรียนยุคใหม่ๆ ที่เติบโตท่ามกลางการพัฒนาของเทคโนโลยีต่าง ๆ รอบตัวผู้เรียน เช่นโทรศัพท์มือถือนะคะแท็บเล็ต คอมพิวเตอร์หรืออินเทอร์เน็ตได้อีกต่อไป สิ่งเหล่านี้ส่งผลให้การเรียนรู้จะเกิดจากการตัดสินใจของผู้เรียนนะคะ ที่จะเป็นคนที่เลือกสารทรัพยากร การเรียนรู้ต่างๆ มากมายที่อยู่รอบตัว และนำข้อมูลองค์ความรู้ต่างๆ เหล่านั้น มารวบรวมวิเคราะห์และร้อยเรียงให้เกิดเป็นสาระถาที่มีความหมายสำหรับตัวผู้เรียนเอง จากทฤษฎีนี้ เริ่มมีผู้สอนนำเครื่องมือการเรียนรู้ใหม่ๆ เช่นโซเชียลมีเดียนะคะมาใช้กับการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น แต่การใช้งานมักจะจำกัดอยู่กับการใช้งานเพื่อการสื่อสารกับผู้เรียนเป็นหลักเท่านั้นค่ะ การสอนภายใต้ทฤษฎี c o n n e c t i v e s t นี้สิ่งสำคัญคือผู้สอนจะต้องเข้าใจแนวคิดเป็นอย่างดีก่อน อีกทั้งต้องเป็นคนทันสมัย ชอบเครื่องมือการเรียนรู้ใหม่ ๆ มีทักษะด้านดิจิทัล เพราะเครื่องมือและทรัพยากรการเรียนรู้ส่วนใหญ่ จะใช้ทรัพยากรการเรียนรู้ออนไลน์ค่ะรวมทั้งต้องมีทักษะในการจัดหา เกื้อหนุน และอำนวยความสะดวกแก่ผู้เรียน และที่สำคัญ ผู้เรียนจำเป็นต้องมีวินัย รู้จักวางแผนการเรียนรู้ รู้จักการกำกับการเรียนรู้ของตนเอง และประเมินความก้าวหน้าการเรียนรู้ของตนเองด้วยค่ะ ตัวอย่างการเรียนการสอนในลักษณะนี้ที่เราได้ยินคุ้นหูกันก็คือ MOOCs หรือ Massive Open Online Courses นั่นเองค่ะ ทั้ง 3 ทฤษฎีที่ได้กล่าวไปจะเป็นแนวทางให้ผู้สอนนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะ โดยเฉพาะกับผู้เรียนยุคใหม่ ถ้าเราไม่ปรับเปลี่ยนวิธีการสอน ใช้วิธีการสอนแบบเดิมๆอยู่ อาจจะส่งผลนะคะให้ผู้เรียนเกิดความเบื่อหน่าย และทำให้การเรียนไม่บรรลุประสงค์ที่ตั้งไว้อีกด้วยค่ะ เมื่อทราบอย่างนี้แล้วก็หวังว่าผู้สอนทุกท่านจะนำแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ที่สำคัญในอนาคตนี้ ไปประยุกต์ใช้ ในการเรียนการสอนกันนะคะ สวัสดีค่ะ